บัฟฟาโลที่มันแปลว่าควายนะ เออ แต่วันนี้เป็นกระทิงกระทิงก็ใช้กับบัฟฟาโลได้เหมือนกันแต่วันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ คุณผู้ชมเออวันนี้นะครับผม เล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา21 นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะมากันที่ทุน 3,000 นะครับผม เออ สำหรับเกมนี้นะมีฟรีสปิน 3 ตัว แล้วก็มีตัววัวกระทิงวิ่งปุกปักปุกปักปุกปักปุกปัก เออมีเสือมีนกมีเหยี่ยวมีเอมีเจมีเคมีกุ๊กกิ๊กกักเอาไปก่อนเลยหนึ่งดอกจะใส่เบ็ดแม่งเสือกกดผิดเย็ดแค่เอาไปที่ 10 ก็แล้วกันเนาะก้าวมาเออ นั่นแหละผมก้าวไปก้าวไปด้วยกัน ไปต่อตอนนี้คูณ2อ้าวเฮ้ยแค่นั้นนะเย็ดแค่ ฟีสปินมา มีม้ามามีสิบมีเสือ เอาวัวกระทิงวิ่งไหมมีวิ่งว่ะ วัวกระทิงวิ่งไหมก็ยังไม่วิ่งว่ะ โอ้ยยังไงกันเนี่ย คุณผู้ชม เออ วัวกระทิงวิ่งแล้ว ขอเป็นคิวหรือวัวกระทิงวิ่งปุกปักปุกปักเข้าไปลูก ไปลูกไปได้แค่นี้เองวะ เอ้ย เลขสิบมา นั่นแหละครับผมสิบขยายล่างไป ขยายล่างไปสิบสิบเอ็ดตัวสิบสิบเอ็ดตัวแล้วก็ เงียบกริบเบียดเคจิตใจทำด้วยอะไรเหตุใดจึงไม่แตกครับผม ก้าวมาเออไป ตัวสัตว์ตัวสัตว์ประหลงประหลาดไม่ค่อยมานะ เออก้าวไป ก้าวต่อไป ก้าวต่อไปซิว่าเย็ดเค หรือว่า หรือว่าจะไม่มีอะไรเกมนี้ยังไง ทุนเท่ากำไรเท่าตัวผมว่าได้เลิกได้เลิกทั้งเกมนี้ โอ้ย ขยับเบ็ดดีกว่าว่ะสิบบาทไม่ไหวขอเป็นสามสิบแล้วกัน เกมเงียบๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องดูอะไรมากทูเกมเงียบๆเราก็ มองดูดูว่า เอ้ยสู้ได้ป่าวะไหวไหมวะเอาเสือมา เออ เอาวะเอาวะน่าจะแพงกว่าเขาหน่อยตัวเนี้ยเว้ย มาอีกมาอีกเอ้ยไอ้แค่เท่าทุน ยังไง ไปไม่ถูกแล้วทีนี้กู เอ้ย ขอญาตซื้อฟีเจอร์แล้วกันนะไปดีวะเออ มาดูในฟรีกันดีกว่าคุณผู้ชมมามามาเข้าฟรีก็ได้วะอ่ะรางวัลชนะสิบรอบหมุนนะสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์จะกลายเป็น Y นะสัญลักษณ์ขวายขวายขวายถุยสัญลักษณ์ขยายนะ เออ เปลี่ยนเป็น Y นะเออ เปลี่ยนเป็น Y นะเออมา มาดูกันในในฟีเจอร์กันดีกว่าคุณผู้ชม ไปเปลี่ยนเป็นวายขยายปุ๊บขอเป็นเคหรือวัวกระทิงวิ่ง จุกจักจุกจักจุกจักเหยียดเคเฮเออเป็นวายมาวัวกระทิงวิ่ง จุกจักจุกจักจุกจักจุกจักได้คิวอยู่วัวกระทิงวิ่งคิวมาวัวกระทิงวิ่งคิวมาโอ้โหเออมาทั้งเคทั้งสิบทั้งวัวกระทิงวิ่ง เออมา โหลายมันต้องต่อเนื่องคุณผู้ชมลายมันต้องต่อเนื่องนะ ในฟรีนี่เหมือนจะมาดีนะคุณผู้ชมเหมือนจะมาดีนะแค่เหมือนนะเย้ดเคสงสัยได้ยอมว่ะ ไม่แตกกูยอมแล้วนะกูจะบอกไว้ให้กูยอมแล้วนะเออเอากับเขาเอากับมัน ตามทุนแล้วกันวะ ตามให้ได้สามสามพันเท่าเดิมวะ ไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดที่ซื้อเข้ามานะ ดูดินะ ดูมันสามหมุนสุดท้ายแล้วนะ เอาฟรีในฟรีไปดิฟรีสปินลงมา ไม่ลง ยังไงสองหมุนสุดท้าย เออ วัวมา วัวกระทิงวิ่งมา วิ่งขยายมา เอ เอสิบสี่สิบสิบห้าเออไปสิบสิบหกขอเป็นสิบกับวัวสิบกับ บัวโอเค ขอบคุณมาก เออ อย่างน้อยนะ รับรางวัลซูเปอร์ได้ทุนคืน เออ ได้กำไรมา พันกว่าแล้วปะเค กับกระทิง หมุนสุดท้าย เคมา หมุนสุดท้าย เคมา เออ หมุนสุดท้ายกระทิงมา เคมา สวย คูณิบแล้ว วัวมาวิ่ง เออ สวยอุ้ยมันมาสวยหมุนสุดท้ายนี่แล้ววะ เอ้ยหมดแล้วยัยเข้เอาวะขอบคุณมาก อือบอกตรงๆว่าไม่ค่อยหวือหวา แต่หมู หมาแล้ว ก็จื้อปลากือเออ ภาษาอะไรยัยแค่ขอบคุณมาก เออเอาละกำไรเท่าตัวขวา ๆ แค่นี้แหละ พอแล้วคุณผู้ชม เจอกันใหม่คลิปหน้า เกมนี้เหมือนจะมาไม่ดี แต่พอแตกทีก็หนีครับผมแยกย้าย